สวัสดีครับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาลงมือประกอบนะครับ แล้วก็กระบวนการในการประกอบขั้นตอนในการประกอบจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมเครื่องมือกันก่อนนะครับ เครื่องมือชิ้นแรกก็คือไขควงสีแฉกนะครับชิ้นที่ 2 ก็เป็นกล่องใส่น็อตนะครับ ชิ้นที่3ก็จะเป็นครีมปากจิ้งจกใช้สำหรับหยิบจับอุปกรณ์นะครับและรวมไปถึงคู่มือนะครับ คู่มือไม่ว่าจะเป็นคู่มือเมนบอร์ดคู่มือ CPU แล้วก็คู่มือชิ้นส่วนต่างๆนะครับ ให้เราเนี่ยศึกษาคู่มือก่อนที่จะทำการประกอบนะครับ ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับ ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับก็คือชิ้นส่วนที่จะประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ เริ่มที่ชิ้นส่วนแรกนะครับ ก็คือตัวเมนบอร์ดนะครับ ตัวเมนบอร์ดนะครับก็มาดูส่วนประกอบของตัวเมนบอร์ดสักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เราจะเรียกว่าซ็อกเก็ต CPU นะครับเดี๋ยวเราจะเอา CPU มาใส่นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นซ็อกเก็ตแรมนะครับตรงนี้จะเป็นซ็อกเก็ตแรมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซ็อกเก็ตสายไฟที่มาจาก power supply นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ต IDE ที่ต่อกับ CD-ROM หรือ hard disk นะครับ ส่วนสีส้มสีซ็อกเก็ตนี้ก็คือ เป็นซ็อกเก็ตาต้านะครับที่ใช้ในการเสียบสายาต้านะครับเสียบสายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปตรงการประกอบ CPU นะครับลองมาดูด้านหลังของตัวเมนบอร์ดก่อนนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยพอร์ตต่าง ๆนะครับ ซึ่งพอร์ตต่างๆพวกนี้เราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ซึ่งเราจะได้เรียนในในคลิปถัดไปนะครับ นั้นก่อนอื่นเรามาประกอบตัว CPU ลงไปในเมนบอร์ดก่อนนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องอแกะนะครับ ตัวล็อกนะครับ ตัวล็อก CPU นะครับ ตัวนี้นะฮะครับออกขึ้นมานะครับจะมีด้วยกัน 2 สเต็ปนะครับทีนี้เราก็มี CPU อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เราจะเรียกว่า CPU นะครับจะมีมุมนะครับ CPU จะมีมุมนิดนึงนะครับ ให้เราสังเกตนะครับ มันจะมีมุมตรงนี้นะครับแล้วก็ มาใส่กับตัวซ็อกเก็ตนะครับใส่ให้ตรงนะครับ ใส่ให้ตรงนะครับ พอวางลงลงล็อกเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวล็อกนะครับปิดนะครับ แล้วก็ตัวล็อกปิดทับอีกทีหนึ่งนะครับครับ ตัวล็อกปิดทับทีหนึ่งอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับ เราก็นำฮิตซิงตัวนี้เราเรียกว่าฮิตซิงแล้วก็ตัวพัดลมระบายความร้อนของ CPU นะครับ มาใส่นะครับ นะครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็ใช้ไขควงขันนะครับ ใช้ไขควงขันครับใช้ไขควงขันนะครับนี่นะครับสี่ด้านนะครับ ใช้ไขควงขันให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วเราเชื่อมต่อสายไฟนะครับ สายไฟของ พัดลมระบายความร้อนลงในตัวเมนบอร์ดนะครับ มันจะมีซ็อกเก็ตอยู่ด้านข้างนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับ แล้วก็กดนะครับ ขั้นตอนถัดมาจะเป็นการประกอบแรมนะครับ ประกอบแรมเข้าไปในในตัวเมนบอร์ดนะครับ ซึ่งซ็อกเก็ตแรมก็จะมีตัวล็อกอยู่2ด้านนะครับ เราก็เปิดตัวล็อกออกมาทั้ง2ด้านนะครับ เปิดตัวล็อกออกมาทั้ง2ด้านนะ แล้วก็ในตัวแรมเนี่ยจะมี แถวนะครับ แล้วก็มีรอยบากอยู่นะครับ สังเกตดูว่ารอยบากเนี่ย จะแบ่งสองฝั่งไม่เท่ากันนะครับนั้นผู้ประกอบเนี่ยจะต้องดูว่าฝั่งไหนน้อยกว่า ฝั่งไหนมากกว่าแล้วก็เอามาเสียบลงในสล็อตแลมนะครับตัวนี้เราเรียกว่าสล็อตแลมนะครับ ใส่ลงไปในร่องนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้มือผมใช้มือสองอันกดลงไปนะครับดังให้มีเสียงดังด้วยนะครับ ดัง แล้วก็ตัวล็อกก็จะล็อกติดแน่นนะครับล็อกติดแน่นนะครับนี่คือประกอบตัวมินบอร์ดเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเป็นการนำตัว power supply นะครับ มาใส่ในตัวเคสนะครับ นี่จะใส่ยักนะครับโอเคนะครับ แล้วก็เราก็ใส่ตัวขันน็อตเข้าไปเพื่อยึดให้มันแน่นนะครับจะยึดให้แน่นนิดหนึ่ง โอเค โอเค นะครับ โอเค ขันน็อตให้ครบทั้ง 4 ตัวนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเอาตัวเมนบอร์ดนะครับ มาใส่ นะครับ หันทางด้านพอร์ตเนี่ยออกทางด้านหลังของเครื่องนะครับ แล้วก็ใส่ นะครับกวาดสายไฟต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ แล้วก็นำตัวเมนบอร์ดลงไปอย่างนี้นะครับ เวลาใส่นะครับ เฉียงลงไปนิดนึงนะครับ ลงไปครับ นี่นะครับเสร็จแล้วก็นำน็อตของเมนบอร์ดนะครับ มาใส่ขันน็อตเมนบอร์ดมาใส่ให้ครบทุกตัวนะครับ ครบทุกตัวเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเสียบสายไฟนะครับที่มาจาก power supply นะครับเป็นสายไฟที่จะใช้เลี้ยงตัวมินบอร์ด และก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับจัดระเบียบสายไฟให้เรียบร้อยด้วยนะครับ อันดับแรกสาย power หลักของตัวตัวระบบเลยนะครับ เสียบลงไป ไปอย่างนี้นะครับ มันจะมีร่องให้เสียบอยู่นะครับ เสียบลงไปนะครับ มีสองส่วนครับ เสียบลงไปเลยนะครับ อ่า เป็นงานเรียบร้อยนะครับ ต่อไปจะเป็นสายไฟสำหรับตัวเลี้ยงเมนบอร์ดอีกชนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เสียบลงไปเป็นสี่รูนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นสายไฟ ระบายความร้อนที่อยู่หลังเครื่องนะครับในตัวเมนบอร์ดก็จะมีอยู่นะครับเทียบลงไปเลยนะครับโอเคเห็นสายไฟที่เหลือ2เส้นนี้นะครับ ก็คือสายไฟที่ใช้สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ที่เป็นตัวอ่านข้อมูลฮาร์ดดิสอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาเสียบ สาย USB นะครับที่ต่อพ่วงไปยังเครื่องคอมทางด้านหน้านะครับ ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับ จะเป็นสาย USB นี่นะครับจะเป็น USB ทั้งหมดเลยนะครับ ที่ให้มาในตัวเคสนะครับเนี่ยเราก็มาเสียบครับ ที่ในตัวเมนบอร์ดก็จะเขียนอยู่แล้วนะครับ ว่าเป็น USB ตรงไหนเราก็ไปเสียบได้เลยนะครับ สังเกตว่าจะมีรอยบากอยู่ด้านหนึ่งที่ไม่มีรูนะครับี๋ยวก็ดูแล้วก็ไม่มีแล้วก็เสียบลงไปเลยครับเสียบลงไปเลยครับ เสร็จลงไปเลยครับนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จลงไปเลย เสร็จแล้ว ถัดมาจะเป็นสายแสดงสถานะไฟต่างๆนะครับ ที่จะเป็นหลากสีตรงนี้แสดงแสดงสถานะทางด้านหน้าของเครื่องนะครับ ก็จะมีซ็อกเก็ตของสายไฟตัวนี้ให้เสียบนะครับ อยู่ข้างในนะครับก็จะมีรอยบากเห็นไหมครับ ไม่มีรูอยู่หนึ่งสายเราก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับ โอเค เรียบร้อยครับ หลังจากนั้นตัวเคสตัวนี้เขาดีมากนะครับเขามีตัวเก็บสายไฟให้เราด้วยนะครับนี่ครับ ตัวเก็บสายไฟเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเก็บสายไฟ แล้วก็เก็บสายไฟนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับ เริ่มแต่เป็นเริ่มตั้งแต่ตัวเป็น CD ก่อนนะครับ CD หลังจากนั้นเราก็ใส่ตัว CD ลอมนะครับโดยใส่ทางด้านหน้านะครับใส่ทางด้านหน้านี้เข้าไปนะครับ มีช่องอยู่นะครับใส่เข้าไป เคสนี้จะดีอย่างนะครับ จะเป็นตัวล็อกโดยที่เราไม่ต้องขันน็อตนะครับโอเคใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ใช้มือประคองให้มันดูแล้วเสมอกับด้านหน้านะครับ แล้วก็ใช้มือดันตัวล็อกนะครับของตัวเคสที่ให้มาดันไปข้างหน้านะครับนี่เป็นการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นอันเสร็จในการ ใส่ตัว CD นะครับ ครับ ต่อไปเราก็จะมาเสียบสายที่อยู่ข้างหลังตัว CD ลอมนะครับ ก็ในสายที่มาจากตัว power supply มันก็จะมีเป็นสายไฟตัวนี้นะครับ นี่คือสายไฟนะครับแล้วก็สายที่เป็นสายข้อมูลก็คือสาย SATA ก็คือตัวนี้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องเสียบสายไฟก่อนนะครับ เสียบสายไฟก่อนนะครับปุ๊บนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็สาย SATA นะครับ เสียบเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันนะครับโอเคถ้าเสียบแล้วไม่ลงล็อกก็พลิกด้านหนึ่งนะครับ มันจะมีล็อกของมันอยู่โอเคเป็นนั้นเสร็จนะครับครับ หลังจากที่เราประกอบ CD รอมเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาประกอบตัวเครื่องอ่านข้อมูลตัวถัดไปนะครับ ก็จะเป็นตัวฟอบบี้ดิสนะครับ ซึ่ง ปัจจุบันอาจจะม่ไม่มีใช้แล้วแต่แต่ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เขาให้มาเราก็ต้องใส่ให้นะครับ การใส่ก็คืออนำใส่ทางด้านหน้าเหมือน เช่นเดียวกับตัว CD ลอมนะครับนะครับตัวล็อกก็เหมือนเดิมนะครับ ใส่เข้าไปนะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับโอเคใส่เสร็จก็ล็อกนะครับ นี่คือตัวฟอร์บิดิ s นะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวการดลิเดอร์นะครับการดลิเดอร์ นะครับก็ใส่เช่นเดียวกันนะครับ ใส่ทั้งด้านหน้านะครับทางด้านหน้านะครับใส่ทางด้านหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ทำการล็อกนะครับโอเคนะครับ ถัดมาหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวฮาร์ดดิสนะครับ ตัวฮาร์ดดิสคือตัวนี้นะครับ มีช่องว่างๆ อยู่ อีกหลายช่องนะครับที่อยู่ในแต่เคสนะครับ ใส่ช่องไหนก็ได้นะครับ ซึ่งจะดูว่าให้ดูว่าสายไฟเนี่ยจะมาถึงไหมนะครับ นี่คือสายไฟที่เป็นสายไฟที่จะใช้เลี้ยงฮาร์ดดิสนะครับ ประเภทาต้านะครับโอเคเราก็ใส่ช่องไหนก็ได้นะครับ เข้าไปสักช่องหนึ่งครับเลือกดูนะครับโอเคใส่เข้าไปครบเสร็จแล้วก็ทำการล็อกนะครับแล้วก็ทำการล็อกครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาเสียบสายไฟต่างๆนะครับโอเคเสียบสายไฟต่างๆนะครับเเริ่มจากสายไฟของตัวฮาร์ดดิสก่อนนะครับสายไฟตัวฮาร์ดดิสมีด้วยกัน2ออขั้วนะครับรอสองซ็อกเก็ตนะครับ แล้วก็เสียบเช่นเดียวกับตัวการเสียบของตัว CD r o m นะครับ เสียบเข้าไปนะครับก็จะมีล็อกของมันอยู่ครับ ถัดมาก็จะเป็นสายไฟของ ตัวเเลื่อนนิดหนึ่งนะครับ สายไฟของตัวฟอปปี้ดิสนะครับเสียบเข้าไปนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับ ส่วนสายของเป็นสายการ์ดเดอร์นะครับ ก็เสียบทางด้าน มุมด้านนี้นะครับติดแค่มุมด้านนี้ครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นสายข้อมูลนะครับ ซึ่งเป็นสาย SATA ของตัวฮาร์ดดิสนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเสียบที่ท้ายฮาร์ดดิสนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเสียบลงบนเมนบอร์ดในซ็อกเก็ตสีส้มนะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับเสียบลงไป ครับโอเค อันนี้เสร็จหมดแล้วนะครับ หลังจากที่เราประกอบตัวฮาร์ดดิสแล้วก็เสียบสายเสร็จแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาประกอบการ์ดต่างๆนะครับ ซึ่งการ์ดต่างๆที่ว่าก็จะมีด้วยกันการ์ดเสียงนะครับนี่คือการ์ดเสียงสาวการ์ดนะครับ ก็จะประกอบด้วยพอร์ตต่างๆนะครับใช้ในการเอาเสียงออกไปยังลำโพงนะครับ หรือเสียงเข้ามาทางไมค์ก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นการ์ดแลนนะครับ ลักษณะการ์ดแลนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นโมเด็มการ์ดนะครับ นี่เป็นโมเด็มการ์ดถัดมาก็จะเป็นวีดีลักษณะวีดีการ์ดจะเป็นการ์ดต่างๆเหล่านี้นะครับ ทั้งหมดนี้ปัจจุบันนี้ได้บิวอินลงบนเมนบอร์ดทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับิวอินเน็นบอร์ดในลักษณะนี้นะครับก็คือตรงส่วนบริเวณนี้ก็คือเป็นการ์ดซาวนะครับ ที่เป็น ก็ยุบแล้วก็บีวอินลงมาอยู่ในเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น PPA นะครับ ก็จะเป็นส่วนนี้นะครับการ์ดนะครับ ส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็การ์ดที่เป็น การ์ดเน็ตบวร์กหรือการ์ดแลนก็จะเป็นพอร์ตแค่รูอย่างนี้นะครับการประกอบเครื่องของเราก็เสร็จลงตรงนี้นะครับ แล้วก็ฝาเคสมาปิดนะครับอ่าอย่างนี้ครับ ครับเสร็จแล้วก็ทำการขันน็อตนะครับ ทั้งสองตัวนะครับเป็นนันสิ้นการประกอบเครื่องนะครับนะแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการต่อพ่วงอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจอภาพเครื่องพิมพ์เตอร์คีย์บอร์ดเมาส์เครื่องสแกนเนอร์นะครับ รวมไปถึงอุปกรณ์สำรองไฟ ว่าเราจะเสียบตรงไหนของพอร์ตของคอมพิวเตอร์นะครับ ติดตามนะครับ